สูดหายใจเข้าไปลึกๆ โดยทางจมูกหรือทางปากก็ได้ ปกติก็ใช้จมูกอันแล้วเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งตื่นมาก็ใช้สมูกสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ออกลองใช้ปากสิครับหลุดไปเยอะๆเลยแล้วกลั้นนานๆต่างทันที ต่างเยอะด้วย และตามด้วยขมิ้วท้องด้วยกันแล้วกันยิ่งดีขมิมวท้องคนไหนที่ท้องอืดท้องเฟ้อเรือเหม็นเปรี้ยวเนี่ยอวัยวะจะเป็นปากที่จะเป็นจมูกเออท่านก็มีเหมือนกับผม ผมก็มีเหมือนกับท่านก็ทำเอาสิครับหรือจะให้ลุงช่วยทำให้โอ้เรื่องแล้วพี่ แอะก็จะให้ลุงทำให้ลุงก็แย่สิพี่ แค่เล่าให้ฟังบอกให้ทำตามนี่ก็พอสมควรแล้วใช่ไหมครับก็มีทางเดียวแต่ที่จะช่วยให้ได้เนี่ยวิธีบอกให้ทำทำตามดูซิสิ่งที่ได้ใครล่ะ ก็ท่านเป็นคนได้ลุงเนี่ยมันได้อยู่แล้วของลุงเนี่ยทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยจึงยินดีที่จะถ่ายทอดถ่ายเทให้ผ่านจอเนี่ย ถ้าเห็นว่าดีก็บอกต่อต่อกันไปนักอากาศก็ใช้หลักเกณฑ์วิธีการเล็กๆน้อยของไตเติลแมนเขาตรงนั้นก็จะทำให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ดีไหมพี่ลุงว่าดีนะ